ครับสำหรับหัวข้อถัดมานะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับ นั่นก็คือในเรื่องของ safety sign นะครับหรือว่าป้ายความปลอดภัยนะครับ ซึ่งป้ายต่างๆ เหล่านี้เนี่ยก็จะถูกติดตั้งไว้ในสถานประกอบกิจการต่าง ๆนะครับ เพื่อสื่อความหมายไปยังผู้อ่านนะครับ ให้รู้ว่าบริเวณนั้นเนี่ยนะครับมีอันตรายนะครับ หรือสิ่งที่ควรระวังรวมถึงมาตรการความปลอดภัยรองรับอะไรอยู่บ้างนะครับ สำหรับเครื่องหมายความปลอดภัยเนี่ยครับ ก็จะมีอยู่ 4 ประเภทด้วยกันนะครับ ซึ่งจำแนกตามสีนะครับ มี4สีด้วยกัน ประเภทที่1นะครับก็จะสื่อสารโดยใช้สีเขียวนะครับประเภทที่2นะครับสื่อสารโดยใช้สีเหลืองนะครับประเภทที่ 3 ก็จะใช้สีน้ำเงินนะครับ แล้วก็ประเภทที่ 4 ก็จะใช้สีแดงในการสื่อสารนะครับ เรามาดูที่ประเภทที่1นะครับ สำหรับป้ายความปลอดภัยเนี่ยครับประเภทที่1นะครับก็จะมีการสื่อสารโดยใช้เครื่องหมายสีเขียวนะครับ สีเขียวก็สื่อถึงสภาวะที่ปลอดภัยนะครับสังเกตได้อย่างตัวอย่างที่อยู่ด้านข้างนะครับ ซึ่งภาพต่างๆ เหล่านี้เนี่ยก็จะสื่อเห็นถึงสภาวะที่ปลอดภัยนะครับอย่างเช่นป้ายทางออกหนีไฟนะครับป้ายที่เกี่ยวข้องกับ การชำระล้างฉุกเฉินในกรณีที่สารเคมีรั่วไหลนะครับอย่างเช่น ชำระล้างตา นะครับชำระล้างตัวนะครับ รวมถึงป้ายปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้สื่อให้เห็นว่าเป็นสภาวะที่ปลอดภัย หรือข้อควรปฏิบัติเพื่อทำให้ตัวเรามีความปลอดภัยนะครับ ประเภทที่2นะครับสื่อสารโดยใช้ป้ายสีเหลืองนะครับ ซึ่งสีเหลืองอย่างที่เรารู้กันทั่วไปว่า เป็นการเตือนให้ระวังนะครับ ซึ่งป้ายต่างๆ เหล่านี้ก็จะเป็นการสื่อสารเพื่อเห็น ถึงอันตรายอยู่ในบริเวณนั้น แล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความระมัดระวังอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับป้ายด้านข้างก็จะเห็นได้ว่าป้ายเตือนเหล่านี้นะครับก็จะมีป้ายเกี่ยวข้องกับวัตถุไวไฟที่ต้องระมัดระวังนะครับรถยกหรือรถฟอกลิฟต์นะครับพื้นลื่นนะครับกระแสไฟฟ้านะครับหรือป้ายเตือนอันตรายนะครับสำหรับป้ายถัดมานะครับก็จะสื่อสารด้วย สีน้ำเงินนะครับ สีน้ำเงินก็จะสื่อถึงสภาวะที่เกี่ยวข้องกับการบังคับนะครับ การบังคับให้ปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนั่นเองนะครับ ป้ายต่างๆ เหล่านี้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะครับจากตัวอย่างนะครับก็จะเห็นได้ว่าป้ายเหล่านี้นะครับ เมื่อเราไปยังพื้นที่นั้นๆเนี่ย ก็ต้องบังคับให้มีการสวมใส่ หมวกนิรภัยนะครับ สวมใส่แว่นตานิรภัย สวมใส่รองเท้านิรภัย ถุงมือนิรภัย รวมถึงหน้ากากนะครับ ป้องกันอันตราย เป็นข้อบังคับ เพื่อให้สวมใส่เพื่อให้มีความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับและป้ายประเภทสุดท้ายนะครับก็คือป้ายห้ามนะครับหรือป้ายที่เกี่ยวข้องกับสภาวะฉุกเฉินนะครับ ซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้ก็จะใช้สีแดงนะครับอย่างเช่นป้ายเกี่ยวข้องกับถังดับเพลิงนะครับในภาวะฉุกเฉินนะครับป้ายห้ามสูบบุหรี่ห้ามถ่ายรูป ห้ามก่อให้เกิดประกายไฟนะครับซึ่งสิ่งต่างๆนี้เป็นข้อห้าม ที่ไม่ควรปฏิบัตินะครับในพื้นที่การทำงานนั้นๆนะครับ ซึ่งถ้าเกิดฝ่าฝืนก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายตามมาได้นะครับ เพราะฉะนั้นป้ายทั้ง 10 ประเภทมีความสำคัญนะครับ การที่เราจะเข้าไปในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดก็ตามเนี่ยควรที่จะสังเกตว่ามีป้ายเหล่านี้อยู่หรือไม่นะครับ และเมื่อเห็นป้ายแล้วเราก็ควรที่จะปฏิบัติตามนะครับ และให้ความสำคัญกับป้ายนะครับ เพื่อที่จะทำให้ตัวเรามีความปลอดภัยในขณะที่เข้าไปในพื้นที่นั้นๆ เพิ่มมากขึ้นนะครับ